แล้ววันนี้ผมก็พกทุนมา 118 บาทนะครับ เพื่อนมาจัดเบ็ดเบาๆกันไปสักก่อนดีกว่า ขอจะขยับเบ็ดลงนิดนึงนะเพื่อนนะสักบาทหนึ่งพอแล้วกันเพื่อนบาทเดียวพอจัดไป ขอยัดจัดเทอร์โบไปด้วยนะเพื่อนเพื่อความรวดเร็ว จัดไปครับผม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 เออแล้ววายช่องสองอย่างนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนจัดไปดีรออะไรอ่ะก็จัดไปดีครับไหลๆแบบไหลๆอ่ะโอ้โหไหลเป็นน้ำ ไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเลยเอาเรื่องครับผมเอาโอ้โหเต็มกราฟอีกดอกเต็มกราฟอีกดอกแล้วไปไงต่อโอ้โหหมดกอกไปสักก้อนนะเพื่อนแต่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก็ยังไม่แตกอยู่ดีว่ะโคตึงในเช็ดโค้งถือมาดีจัดๆนะเพื่อนผมบอกเลยนานๆที่มันจะมาแบบไหลๆอย่างนี้นะเกม PG เนี่ยโอ้โหนี่ชมนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยชมนิดๆหน่อยๆไม่ไม่ค่อยแตกกันแล้วเนี่ย มาหน่อยดิวะเออขอดีๆนะเพื่อนฮึบฮึบโอ้โห โอ้โห เริ่มไหลแล้วเริ่มไหลลงอะดิไม่ใช่ไหลเออแล้วเคด้วยอย่างนี้วายช่องสามวายช่องสามวายยังไง ก็แตะไปดิครับรออะไรอ่ะก็แตะไปดิครับรออะไรอ่ะมาดีว่ะมาดีว่ะมาดีแต่มันแตกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพื่อนเพราะมันเบ็ดหนึ่งด้วยแหละเออถ้าเป็นหนักๆก็ได้อยู่แล้ววายช่องสามไาอีกแล้วเพื่อนวายช่องสามไม่ทำให้เราผิดหวังเหมือนวายช่องสองนั่นแหละ จัดไปดีก็จัดไปดีครับ แต่หมุนมาตั้งนานทุนยังเท่าเดิมอยู่เลยนะเพื่อนทุนยังอยู่ประมาณเดิมอยู่เลยเนี่ยเออขอแบบจังนับหน่อยได้ไหมแบบดอกหนักๆแบบมีบ้างไหมเนี่ย ดอกแพงๆให้หน่อยดิฮัลโหลมีเลยดอกแบบเท่าทุนเนอะเพื่อนเออไหลๆน้อยไหลๆอย่างนั้นแหละไหลๆไปต่อไหลๆไปต่อหูยถุงท้องไหมถุงท้องเต็มกราฟในจังหวะนี้แต่ไม่ไม่มายังไม่มาว่ะยังไม่มาโอ้โหนึกว่าจะมาสักหน่อย ฮืบฮืบเอาหน่อยเพื่อน เอาหน่อยเพื่อน เออ มาดิ มาดิแล้วไว้ไงต่อไหลไหลโอ้โหกำลังไหลดีเลยไม่หยุดอ่ะยุดทำไมวะหน้ากำลังไหลดีๆเลยเออมาดิสเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวขาดอีกสองอีกเริ่มได้ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละผมรู้สึกเริ่มได้กลิ่นไม่ค่อยทรงดีเท่าไหร่ เออ นี่ไงเต็มกราฟพอดี ต้องให้บ่นไง คือต้องให้บ่นถึงจะไหลอ๋อคือต้องให้บ่นถึงจะไหลหรือไงนี่เออแต่ก็แอบเสียดายว่าเกม เพราะว่าเกมนี้ไม่มีตัวคูณนอกฟรีเกมนะครับไม่งั้นนะ น่าจะแตกกับจังหนับเลยอ่ะ จริง ไปไม่ไหวแล้วเพื่อน ขอญาตซื้อฟีเจอร์ไปเลยละกัน แม่งไม่มาสักทีฟีสปินเนี่ย ไม่งั้นทุนน่าจะไม่ขยับนะ โอ้โห ได้ตัวคูณมาเดียวเองแต่ได้สปินมาเยอะอยู่ มาจัดไปสิบสปินกับคูณสองขอดีๆนะ ขอดีๆนะ เออมาดิเจ ไปไงต่อหลายๆหน่อยหลายๆหน่อยมาดิหลายๆหน่อย ติดช่องสามไม่เข้าอีกขอตัวคุณแบบหนักๆขอตัวคุณแบบหนักแล้วสิบมางี้สู้โอ้โหเต็มกราฟพอดีเต็มกราฟพอดีดอกนี้ไปไงต่อไหลๆหรือเปล่าไหลๆหรือเปล่าไม่ไหลโอ้โหจริงช่องสามไม่เข้าเสียดายเคช่องแรกก็ไม่เข้าไม่งั้นนะมึง มาดิครับไหลไปไหมไหลไปไหมบ้างไงไหลๆนะเพื่อนตัวคูณมาแล้ว ตัวคูณเริ่มมาแล้ว ขอเก็บตัวคูณหน่อย ขอเก็บตัวคูณหน่อยจัดไปโอ้โหเอาหน่อยดิวะเอาหน่อยดิวะเหลือหกตวปีนเองเพื่อน คูณสิบเอ็ดไปแล้วนะจังหวะนี้คูณสิบเอ็ดไปแล้ว ตัวคูณเยอะแต่ไม่แตกก็เท่านั้น ตัวคูณเยอะแต่ไม่แตกก็เท่านั้นแต่มันแตกไงแต่มันแตกไงแล้วไหลไหมเจเจช่องสองไม่เข้าอีกแม่งเอ้ยไหลย่างไหลเย็นไหลย่างไหลเย็นชิบหายเลย มาขอดีๆขอดีๆโอ้โหสามสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนเอาหน่อย ฮัลโหลเออสิบมันนี่สิบเต็มกราฟไม่ดอกนี้แล้วไหลยังไงต่อ เคเคด้วยเคด้วยช่องสองจัดมา เคด้วยช่องสองเออวายมาแทงก็แจมแหลมแมวอยู่แจมแหลมแมวอยู่จังหวะนี้แล้ววายช่องสามวายช่องสามก็แตกไปเลยครับรออะไรแล้วไหลต่อหรือเปล่าไหลต่อหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ายังไงแต่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนใหญ่ก็โตก้อนแรกมาแล้วเพื่อนซูเปอร์ไม่กลับไปหกสิบแปดบาทเอาเรื่องว่ะได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่จัดไปสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายขอจำแจม โโอ้หทีวีสุดท้ายหมดกอกซักก่อนแม่งเอ้ยกำลังมาดีเลยเช็ดโคกได้มา90บาทนะเพื่อนนะก็ยังได้กำไรอยู่นิดนึงก็ยังดีนะผมไปเบ็ดเบ็ดห้าเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอจัดหนักๆบ้างนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนมีโปรรับให้ตลอดนะครับผมเออมาดิขอย้ำว่าเมนที่ปังหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อนระวังโดนโกงกันด้วยนะครับและคอมโบหนักจัดจังหวัดเมื่อกี้ แต่แม่งมีแต่ตัวเบาๆนะเพื่อนไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ขอเข้าฟรีหน่อย ขอเข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อฟรีได้ไหมอ่ะ โอ้โหเต็มกราฟไปดอกนี้ เอาเรื่องอะไรหรือเปล่า โอ้โหช่องสิบช่องสามไม่เข้าอีกแม่งกำลังมาดีไป ขอยักขยับไปเบ็สิบเลยแล้วกันเพื่อนไม่ไหวละขอแบบจังหนับจังหนับไปเลย หนักๆหมดเป็นหมดเว้ยได้เป็นได้ จัดมาดีก็จัดมาดีก็จัดมาดีวายช่องสามอย่างนี้ก็แจมแรมแมวนะครับ รออะไรอ่ะก็แจมไปดีโอ้โหมาว่ะมาว่ะส่งมาดีแล้วส่งมาดีแล้วเอเอเอเอเอว่าไงเอ เออแล้ววายมางี้แจมเลยวายมางี้ก็แจมเลยแล้ววายแหละโอ้โหจะไหลต่อยสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้ว2สิบาทเอาเว้ยคุ้มกับค่าเสี่ยงว่ะคุ้มกับที่เสี่ยงว่ะอ้าวแล้วสเก็ตเตอร์เข้าเฉยจัดไปดีเข้าฟรีอย่างเงี้ยค่อยแจมน้อยโอ้โหจะได้คูณ2กับกี่สปินวะนเก้าปะเก้าสปินกับคูณ2วะ น่าจะได้อยู่แหละ น่าจะได้อยู่แหละ ขอจำแจมแล้วกันนะ ขอจำแจลมแหลมๆแล้วกันนะจัดมาจัดมา เออ เคด้วยไปแล้วไหลต่อหรือเปล่า มันไม่ไหลนะมันไม่ไหลยากจังวะเพื่อน เออไอตัวนี้มันมันคืออะไรวะ มันคือฉาบเพื่อนถ้าผมรู้ไม่ผิดนะ ผมรู้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่วะขอดีๆเพื่อน ขอดีๆสวยเจหลไรๆไป เจกับเคนะ เจกับเคด้วย คิวว่าไงคิวเต็มกราฟเลยจังหวะนี้คิวเต็มกราฟไปเลยหูยจัดไปดิรออะไรอ่ะจัดไปดิครับแล้วไหลต่อหรือเปล่าไหลไหลต่อด้วย 10 อย่างนี้ก็แจ่มแหลมแมวไปเลยโอ้โหมาดีแล้วส่งมาเลยส่งมาดีแล้วจังหวะนี้ส่งมาดีแล้วหูยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดบอกได้เลยเอาเรื่องจัดจัดเขาผมไปชิดคกหูยไหลไหลรัวๆบอกได้เลยว่าไหลรัวๆนะเพื่อนนะรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนจังหวะนี้ซูเปอร์ไม่กลับไป1686บาทไอเชียโคตรเอา มันต้องอย่างนี้ดิวะ ไปยังไงต่อไปยังไงต่อ จัดมาดีเคดูว่าหูคูณตัวคูณแบบทวีคูณนะเพื่อนคูณ17 ไปแล้วนะจังหวะนี้คูณ 17 ไปแล้ว คิดถูกชิบหายที่เลื่อนมาเบ็ด10นะเพื่อนนะไม่งั้นมันน่าจะขยับอยู่กับที่อะเบ็ดหนึ่งนะแม่งไม่น่าจะไปไหนนทีรู้สึกเหมือนจะไหลแล้วรู้สึกเหมือนจะไหลลงแล้วสองสปินสุดท้ายเมื่อสองสปินสุดท้ายว่าไง ยังไม่มา มาสปินสุดท้ายว่างานสปินสุดท้ายขอดีๆ โอ้โหยังได้สปินมาเพิ่มอีกอันนึงอีกยังได้มาเพิ่มอีกอันนึงนะยังไม่หมดยังไม่หมดมาอันสุดท้ายของจริงเรียบร้อยเอ้ยยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ว่ะไปไงต่อหลายๆหรือเปล่าหลายๆหรือเปล่าก็จัดไปดีเคด้วยสวยงามโอ้โหตัวคูณแบบทวีคูณจะจัดคูณ21คูณ21ก็ยังมาอยู่คูณ21ก็ยังแตกอยู่แล้วไปไงต่อคูณ23คูณ23ยังไหลต่อหรือเปล่าโอ้โหกำลังมาดีเลยคูณ23ยัไม่ไหลต่อไม่งั้นนะมึงซูเปอร์ไม่กลับไป946บาทเพื่อนเอาเรื่องจัดๆครับผมบอกเลย